ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนคงเคยเห็นการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ในเอกสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ มาแล้ว รวมทั้งเคยได้เรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลมมาแล้ว วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติกันนะคะ จากโจทย์ในข้อสอบโอนิต แผนภูมิรูปวงกลมแสดงส่วนประกอบของน้ำผลไม้รวมที่บรรจุอยู่ในหนึ่งกล่องยี่ห้อหนึ่ง ถ้าน้ำผลไม้รวมยี่ห้อนี้ แต่ละกล่องมีปริมาตร 300มิลลิลิตร จะมีน้ำส้มคิดเป็นกี่มิลลิลิตร เมื่อนักเรียนพิจารณาแผนภูมิวงกลมจะพบว่า น้ำผลไม้รวมหนึ่งกล่อง ประกอบด้วยน้ำมะนาว 15%น้ำฝรั่ง 20%น้ำแครอท25% และน้ำส้ม 40%ค่ะ เรามีวิธีคิดที่จะนำเสนอให้เรียนทราบก็คือ จากแผนภูมิวงกลม เปอร์เซ็นต์หมายถึงร้อยแสดงว่ามีการแบ่งพื้นที่วงกลมออกเป็น 100 ส่วน เทียบกับน้ำผลไม้ใน 1 กล่อง มีปริมาตร 300 มิลลิลิตร มีวิธีคิดหาคำตอบวิธีแรกคือ ใช้ความรู้ในการเทียบบรรยัตยาง ซึ่งเป็นการหาปริมาตรต่อหนึ่งส่วน และคิดจากน้ำผลไม้รวมร้อยเปอร์เซ็นต์มีปริมาตร 300 มิลลิลิตรเมื่อคิดน้ำผลไม้รวม 1%มีปริมาตรเท่าไหร่ ก็หาได้โดยนำปริมาตร 300 หารด้วย 100 ได้เท่ากับ 3 นั่นคือ น้ำผลไม้รวม 1%มีปริมาตร 3มิลลิลิตรเมื่อโจทย์ให้หาน้ำส้ม 40% จึงนำสามไปคูณกับสี่สิบได้เท่ากับร้อยี่สิบซึ่งเป็นคำตอบของน้ำส้ม 40%คิดเป็นปริมาตรได้ 120 มิลลิลิตรค่ะ วิธีคิดที่ 2 ใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนและอัตราส่วน โดยนำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ น้ำผลไม้รวมทั้งหมด 300 มิลลิลิตร เป็นน้ำส้ม 40% จากความรู้เดิมของนักเรียนคือ 40%หมายถึงจำนวน 40 หารด้วย 100 หรือเศษ 40 ส่วนด้วย 100 และของน้ำผลไม้ 300 มิลลิลิตรก็คือ คูณด้วยน้ำผลไม้ 300 ส่วนได้ 120 มิลลิลิตร ได้คำตอบคือ ในกล่องมีน้ำส้มอยู่ 120 มิลลิลิตรค่ะ